Lakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhubayevacha Patitanam Pavanhebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare We're on chapter number 78 of the Krishna book and we're hearing about how Lord Balaram is visiting holy places. So Lord, Lord Balaram had come to Naimisharanya and Romaharshan, Romaharshan Sutta was sitting on an elevated seat but he did not give any respect to Lord Balaram. ก็คือตอนที่บารารามเนี่ยได้มาถึงในมิสรัญญาเนี่ยรูมาหาชะเนี่ยเขาเนี่ยไม่ยอมให้แสดงความเคารพอะไรเลย แล้วก็ยังนั่งอยู่บนวิยาศาสนเหมือนเดิม So r o m a h a s h a n Sutta was a disciple of Srila Vyasadeva when he had been given a lot of transcendental knowledge by the grace of Vyasadeva. Uh, uh, and so the sages elected Romaharshan to speak to them and to guide them and to teach them the essence of the Vedas. uh, เขาเนี่ยคอยแนะนำความรู้แล้วก็ความประพฤติที่ถูกที่ได้แนะนำไว้ตามพระเวทหรือเวดัส so when Lord Balaram had came into the assembly everyone had given respect to Lord Balaram in one way or another everyone except Romaharshan เวลาพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยได้มาเยือนแล้วเนี่ย So usually the person who sits on the Vyasasana is not required to give respect to anybody. But in this case, it was the personality of Godhead, Lord Balaram coming. And it doesn't matter who they are, they're sitting on the Vyasasana, they have to give respect to the personality of Godhead. ก็แต่ตามหลักความจริงแล้วเนี่ยบุคคลที่นั่งอยู่บนวิยาสาสานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแสดงความเคารพต่อไปต่อแขกที่มาที่งานใหม่ แต่ว่าสำหรับบาลเดฟเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงเป็นกรณีพิเศษไป So Lord Balaram considered about the birth of Ramaharshan and he remembered that the birth of Ramaharshan was mixed. In other words, His mother was from a Brahmana family, but the father was from a Kshatri family. แล้วก็โรมหาชาเนี่ยถ้าตามหลักจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบุคคลที่ไม่ควรไม่มีไม่ควรข้ามในการที่จะได้นั่งบนบนวิทยาศาสตร์เพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นลูกครึ่ง คุณแม่เป็นวรรณะพราหมณ์แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นวรรณะกษัตริย์ So Lord Balaram saw also that Romaharshan did not understand the highest principle of religion. he He'd studied all the Vedas, but he didn't know what is the highest principle of religion. ถึงแม้ได้เรียนรู้คำพิพระเวททั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระเวทเนี่ยหมายไว้เพื่อสิ่งใด So Rumaharshan Sutta had been given the chance to become a perfect Brahmana. r u m a h a นโรมหา t าสุจาเนี่ยความจริงได้รับโอกาสที่จะได้เป็น ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ but he had behaved in a disrespectful way he had behaved in a bad way in relating to Lord Balaram แต่ว่าเขาเนี่ยได้กระทำในวิธีที่แบบว่าแย่มากต่อพระองค์เจ้าบาลาม So Lord Balaram immediately remembered that this person's birth is not, is not the highest, it's a low birth. because he's a mixed Brahmana. พระองค์ตาบาลรามเนี่ยก็เข้าใจว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่ได้เกิดสุ่มทรงอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นครามแบบว่าครึ่งเป็นเซี่ยวคราม So Ramaharshan had been given the position of a brahmana, but he had not been born in the family of a brahmana. of a brahmana แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นบรามนะยังเป็น He'd been born. His his birth was in a family which is called Pratiloma family. It means that the mother is from a Brahmana family and the father is from a Kshatri family. การเกิดของเขาเนี่ยถึงได้ได้ชื่อว่าเป็นการเกิดชนิดพิเศษ เพราะว่าพ่อเนี่ย มาคุณแม่เนี่ยมาจากวันณะพราหมณ์ แล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาจากวันณะกษัตริย์ In the Vedic culture, there are two kinds of mixed family. ในระบบพระเวทเนี่ยมีวันณะอยู่ประมาณสองประเภท One, one, one, one type of mixed family is called anuloma and the other is called pratiloma. แล้วการผสมของครอบครัวนะจะมีการเรียกอยู่สองประเภทหนึ่งก็คืออนุโรมาและอีกอันหนึ่งก็คือพฏิโรมา so if the male is married to a woman who is of a lower caste then that is called anuloma ถ้าเกิดว่าชายเนี่ยร่วมในแต่งงานกับผู้หญิงในวันนาที่ต่ำกว่าตนเนี่ยจะเรียกว่าอนุโรมา but if the woman is of a higher caste then that is called pratiloma. แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในวันที่สูงกว่าจะเรียกว่าปฏิโลมโอเค and so uh, mm, mm. Romahash and Sutta belonged to the Pratiloma family because his father, his father was a Kshatri and his mother was from a Brahmana family. Mm. แล้วก็สำหรับเขาเนี่ยสำหรับโรมาหัสเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นพรามที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจาก คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่างวันนากัน So because Ramaharshan's realization is he didn't Ramaharshan didn't have perfect realization. ณ์ so Lord Balaram remembered about his mixed birth, how his birth is a mixed birth and the mother is higher than the father. So we should understand anybody can be given the chance to become a brahmana. ตรงนี้นะให้เราเข้าใจว่า ใครก็แล้วแต่เนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะให้เขาเนี่ยพัฒนาตนเองมาเป็นบรามณะ It said in the scriptures that just like bell metal can be made into gold by mixture of alchemical process เหมือนกับที่ตรงนี้เนี่ยได้บอกไว้ bell metal. It's a special metal can be used to make gold, but you have to mix it with mercury. So the, the Vedas say, in the same way, anybody can become a brahmana, but they have to be properly initiated and trained by a bona fide spiritual master. So the same way Rum Harshan was given a chance to become a Brahmana, but he did not use it properly. ในลักษณะเดียวกันที่โรงมหาศาลเนี่ยเขาได้รับโอกาสในการที่จะเป็นพรามหรือเป็นบรามณะแต่ว่าเขาก็ใช้มันไปในผิดทาง He didn't have brought he didn't understand how to respect Lord Balaram เขาไม่รู้ถึงวิธีการที่ต้องแสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลราม And so because he was not because he offended Lord Balaram and so he was he lost his position as a brahmana. So when Lord Balaram saw that this Persian Romaharshan is not properly educated, he's not he doesn't have proper understanding, Lord Balaram decided to remove him from that position. พอพระองค์เจ้าบารามเห็นถึงการที่เขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการที่จะได้คุณได้เป็นพรามหรือว่าได้พูดบรรยายธรรมแบบนี้เนี่ยพระองค์เจ้าบารามก็เลยตัดสินในการที่จะเอาเขาออกปลดเขาออก Lord Balaram decided this man has to be punished. And he said the proper punishment for this man is they should be killed. แล้วก็บารามก็คิดว่า คนนี้เขาชายคนนี้จะต้องได้รับการลงโทษและการลงโทษเขาก็คือเราจะต้องถูกสังหาร And Lord Balaram said he, he, he, has good, he has a good quality that he's a disciple of Srila Vyasadeva. n d he studied all the Vedas from Srila v y a s a d e v วิชาพระเวททั้งหมดเนี่ยมาจากท่านวิยาณี But he was not submissive to Lord Balaram. When Lord Balaram came there, he did not respect him. แต่เขาเนี่ยยังขาดความอ่อมน้อมยอมจำนนแล้วแบบไม่ได้ให้ไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลามขณะที่พระองค์ทรงมาเยือน So it's stated in the Bhagavad Gita that if a person is actually a brahmana and he's actually learned, then he must be very gentle and humble. But Ramaharshan Sutta, he was very learned and he had been given the chance to become a Brahmana, but he had not become gentle. แต่ในกรณีของโรมหาสสุตเนี่ยแม้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้และได้รับโอกาสในการให้มาเป็นพรามแต่ก็เขาก็ยังขาดความสุภาพอยู่ดี so from this we can understand that one who is proud puffed up by his material possessions then it's going to cause problems ตรงนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าสำหรับบุคคลที่มีความหยิ่งยโสกับตำแหน่งทางวัตถุของตนเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิต If somebody is proud of his material things then he won't have the the behavior he won't behave like a gentle brahmana he won't be humble เรารู้ได้เลยว่าสำหรับบุคคลที่มีความหยิ่งยโสจะมสมาปิเป็น So even though the person may be very learned, if he's not humble, if he doesn't have the good quality of, being gentle, then it's not good. ถึงแม้มีมีความรู้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ถึงการถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยังไม่เป็นคนสุภาพก็ถือว่ายังไม่ดี The person may be learned, but all of his knowledge is just like a jewel on the head of a snake. ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีความรู้อย่างดีได้ศึกษาความรู้อย่างดี แต่ว่า แต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปเนี่ยมันก็เหมือนได้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับอัญมณีที่มีค่าที่ประดับอยู่บนหัวของงู And so the, the snake may have a jewel on its head. And we may think, oh, there's a valuable jewel on the head of the snake. But the snake is very dangerous. ถ้าเกิดว่างูเนี่ยมีเพชรอยู่บนหัวเนี่ยเพชรนั้นมันก็ล้ำค่ามาก แต่ว่างูเนี่ยเป็นสิ่งก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากอยู่ so when you see a snake with a jewel on it you have to be careful they don't bite you because they can kill you แต่ถ้าเราเห็นงูเนี่ยที่มีเพชรอยู่บนหัวเนี่ยเราก็เราก็ยังต้องกลัวเขาอยู่ดีเพราะว่าเขาอาจจะกัดเราได้ So if a person doesn't become meek and humble, then all of his studies, everything he learned in the Vedas and the scriptures, it's all useless. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมยอมถ่อมตน all of this knowledge will just be like a dress, outward, just like a dress, like the costume of an actor on the stage. ถูกมันก็จะเปรียบความรู้ทั้งหมดที่เขามีเนี่ย มันก็จะเปรียบเสมือนกับแค่ชุดแต่งกายหรือเหมือนกับแค่เสื้อผ้าที่เหมือนกับนักแสดงบนเวทีเขาใช้ใส่กัน just like somebody may be dancing on the stage, so they wear the dancing costume. But it's just a dress, it's not the real dress. So Lord Balaram thought to himself, he thought, I have come to this world in order to chastise, to punish these people who are, in, who are posing, who are actually impure, but externally appearing pure. แต่พระองค์เจ้าบาลามเนี่ยก็ตรัสว่าข้าเนี่ยมาที่นี่เพื่อลงโทษคนผิด ผู้ที่ไร้ความบริสุทธิ์ภายในแต่ภายนอกเนี่ยอวดอ้างตนเองว่าเป็นนักศาสนาและมีความรู้มาก Yeah, they, they, they, they, they appear to be very learned because they have so much knowledge, but they're actually foolish. They don't know. They haven't got real knowledge. แล้วเขาก็แต่ความจริงเนี่ยเขา ยังไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงอะไรเลยอันเขาอวดอีกไปแค่ So Lord Balaram said, if I kill this person, it's actually good because it will stop other people from performing the same sinful activity. แล้วพระองค์เจ้าบาลามก็บอกว่ามันจะเป็นการดีถ้าข้าเนี่ยสังหารคนเหล่านี้ เพราะว่ามันจะเป็นการที่จะยุดให้คนอื่นเนี่ยทำบาปต่อ And it will stop Roma h a s h a n from doing sinful, any more sinful activity. แล้วก็ได้ยุดโรมหาสะที่ไม่แม่เขาทำบาปไปมากกว่านี้ The Lord Balaram had taken part and Lord Balaram didn't want to take, he, he, he, he had not taken part in the battle of Kurukshetra. รองเจ้าบารารามเนี่ยทรงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสงสงครามที่กรุเชตรา But because he's an incarnation of the Lord, he's come to re-establish religious principles. แต่เป็นเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นอวตารของทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมาเพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา His, his most important duty was to re-establish the religious principles. So he decided that he should kill Rama Harshan. So he killed him in a very special way He simply took a blade of kusha grass and he used the kusha grass to pierce the heart. แล้วก็การสังหารของพระองค์เจ้าบารัมในครั้งนี้นีจะจะค่อนข้างพิเศษ แล้วก็แตกต่างออกไป เพราะการสังหารเนี่ย ท่านไม่ได้ใช้อาวุธอะไรมากแต่ว่าใช้ใบหญ้าที่ชื่อว่าคุชะเนี่ยเพียงใบเดียว แล้วก็สังหารลงมา so people may wonder, how is it possible you could kill someone just by hitting them with a piece of grass? But we have to, the, the word is there in the Srimad Bhagavatam. They use the word Prabhu, meaning master. And that Lord Balaram is the master. If he wants to do something, he can do it. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้คำว่าพระบูหรือว่าอาจารย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยอยากจะทำอะไรก็คือพระองค์สามารถทำได้แล้วมีสิทธิ์ที่จะ So Lord Balaram is always transcendental and he's omnipotent. He has all different powers, so he can act any way he likes. แล้วก็แล้วพระองค์เนี่ยก็มีพลังอำนาจทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจะสามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้หรือปฏิบัติตนอย่างไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา So he's not obliged to follow any material laws. จึงไม่ความจำเป็นอันใดสำหรับพระองค์ที่จะต้องมาปฏิบัติตามกฎระเบียบทางวัตถุ So simply by taking a piece of grass, Lord Balaram pierced the heart of r a m a h a r s h a and he died. แล้วก็ด้วยใบหญ้าใบเดียวเนี่ย รองเจ้าวรารามเนี่ยก็ตัดไปที่หัวใจของเขาทำให้เขาเสียชีวิต So when Lord Balaram killed Ramaharshan, then the, all the sages there, they, they were disturbed and they cried out, Oh, oh, alas, oh. แล้วก็พอหลังจากที่โรมหาสะตายโรมหาสะสุตตาตายเนี่ยทุกคนในที่นั้นก็รู้สึกเสียใจแล้วแบบว่า เสียใจมากก็เลยส่งเสียงกันส่งเสียงร้องกัน So all of the brahmanas, all the sages there, they all knew that Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. But they didn't, they, they, they were, they, they, they, but still they protested about Lord Balaram's action. They were upset. Uh, แล้วก็ถึงแม้ว่าที่นั่นเนี่ย uh, แต่ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระพระองค์เจ้าวรารามทรงเป็นทรงเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเหมือนกับประท้วงกับการกระทำของพระองค์ so they humbly asked Lord Balaram they requested Lord Balaram they said oh my dear Lord Balaram we think that your action is not in line with the religious principles. และแสดงพวกเขาเนี่ยก็ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ถามพระองค์เจ้าเวลารามว่าพระผู้เป็นเจ้าที่รักการกระทำของพระองค์เนี่ยข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกตามหลักศาสนา And then the brahmanas told Lord Balaram, they said that we want to tell you that we, we're brahmanas And we had given Romaharsh a n Sutta the position to sit on the Vyasasan and we d given the blessings of a long life. แล้วก็บอกกับพระองค์เจ้าบาลรามว่าพวกเราที่เป็นพราหมณ์ทุกคนเนี่ยเราได้เลือก โรมาฮาร์สแล้วก็ให้เขาให้ตำแหน่งสูงส่งกับเขา แล้วก็ให้เขาเนี่ยมาพูดบรรยายธรรมแบบนี้กับเรา แล้วก็เราให้พรเขาด้วยว่าให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาว We came here to Naimisharanya to do sacrifice for a thousand years and we blessed Ramaharshan that he would be here for a thousand years. And

แต่ว่าแล้วก็เขาเนี่ยอยู่บนวิทยาศาสตร์าอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาที่ชาวจะต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใด And we've given Romaharshan blessings that he would have undisturbed long life. และพวกเราทุกคนก็ให้พรเขาร่วมกันว่าเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวโดย ไม่มีสิ่งก่อกวนหรือรบกวนเขา So the sages said to Lord Balaram, now we understand you didn't know that we'd given these blessings to him and you killed him without knowing about it. แล้วก็พอพรามก็บอกว่าแล้วท่านเนี่ยไม่รู้สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเขาแล้วท่านก็ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านรู้เนี่ยท่านก็คงไม่ทำแบบอันนี้เป็นข้อข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาก็พูดให้พระเจ้าบาลรัมฟัง so the sages said to Lord Balaram that they said, you, you have killed a Brahmana. And so they said, Dear Lord Balaram, we know you can deliver the fallen souls, and we know for certain that you are the knower of the Vedic principle. แล้วบอกว่าแต่พวกเขาก็พูดว่าพระองค์เจ้าบารามพวกเราเนี่ยรู้ดีว่าพระองค์เนี่ยเป็นเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด แล้วก็เป็นผู้รู้คำพิพระเวท and you are the master of all mystic power และพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุด so the different injunctions the different rules and regulations of the Vedas they cannot be applied to you แล้วก็ทราบดีว่าหลักธรรมของพระเวททั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีกฎต่อพระองค์ so the sages said to Lord Balaram we we want to respect you we want with respect we want to advise you to to do something about this แล้วก็พวกพรามขาบอกว่า วกข้าพเจ้านะจึงอยากจะขอร้องอขอร้องพระองค์อยากจะเหมือนกับว่าให้คำแนะนำกับพระองค์ในการการกระทำที่ผิดในครั้งนี้ We want you to show mercy to others by making an atonement for the killing of Ramaharsha. อยากจะเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากจะขอร้องให้พระองค์เนี่ยทรงแสดงพระเมตตา so we don't suggest what kind of thing we don't suggest what kind of act you should do to atone for it we simply suggest that you find some method to atone so that others will follow your example Wow. เราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรในการชดเชยชดเชยกับกับการกระทำนี้ แต่เราแค่ให้คำแนะนำเฉยๆว่าโรองคเนี่ยควรที่จะทำการทำชดเชยกับสิ่งสิ่งในการสังหารโรมหัชสไปในครั้งนี้ Whatever is done by a great personality like you, then the common people they will follow your example. ว่าสิ่งที่ บุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านเนี่ยทำเป็นตัวอย่างมันก็จะทำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยปฏิบัติตาม So Lord Balaram said, yes, I must do something to make up for my action. พรองเจ้าบาลรัมก็บอกว่าได้แต่ฉันจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชยการกระทำในครั้งนี้ที่ไม่เหมาะสมของฉัน What I did may have been all right for me, but it's not good for ordinary people. คืว่าสิ่งที่ฉันได้กระทำไปในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดอะไรสำหรับฉันแต่ว่าอาจจะดูไม่ดูไม่เหมาะสมสำหรับคนอื่น so it's certainly my duty to do something to make up for what I've done เพราะะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของข้าในการที่จะต้องมานั่งทำกับสิ่งที่ข้าเนี่ยได้กระทำ and also I can also give this Harshans if you want, Balaram said, Lord Balaram said, I can also bring Romaharshan Sutta back to life again. And I can give him a long span of life.

anything else you may ask. รองจาบาราบอกว่าไม่ไม่เท่าไม่เพียงแต่เท่านั้น แต่ถ้าเกิดว่าพวกท่านปรารถนาเนี่ยข้าก็ยินดีที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพวกท่านถ้าเกิดว่าพวกท่านขอ And Lord Balaram said, I'm ready to do whatever you want to satisfy all your desires. พรอง์จาบารังบอกว่าข้ายินดีที่จะทำทุกอย่าง กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการ เพื่อให้พระเจ้าเนี่ยสมประสงค์ So this shows that Lord Balaram can do whatever he likes. He's free because he's the supreme personality of Godhead. He can do whatever he likes. ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เจ้าบารามเนี่ยทรงเป็นองค์พระควาบุคลิกภาพสูงสุด ราะฉะนั้นแล้วพระองค์เนี่ยจงทรงมีอิสรภาพในการที่จะทำอะไรก็ได้ So it may be, we may think it was wrong of Lord Balaram to kill Ramaharsh and Sutta. แต่เราคิดว่ามันเป็นการผิดที่บารามเนี่ยสังหารโรมาหาชสุจ But Lord Balaram said he could immediately counteract it. He could make up for it. แต่ว่าพระองค์เจ้าวรามบอกว่าท่านสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ So we should understand, we should not try to imitate the actions of Lord Balaram or, or Lord Krishna, because they're the Supreme Personality of Godhead. ตรงนี้นเราคที่จะเข้าใจแล้วก็เราคที่จะเข้าใจกับการกระทำของพระองค์เพราะพระองค์่ทรงเป็นบุคลิกภาพสด้ We should follow all the instructions of Krishna. Krishna. So all of the great brahmanas and sages who were present, they realized that although they considered that Lord Balaram had not done the right thing, Lord Balaram was immediately ready to make up for it. ถึงแม้พระองค์เจ้าวารามเนี่ยอาจจะทำไปทำไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่พระองค์เนี่ยก็พร้อมที่จะตอบแทนด้วยผลประโยชน์ที่ดีกว่ามากมาย So when all of the sages heard Lord Balaram speak like this, they didn't want to change anything Lord Balaram had done. และเมื่อทุกคนได้ยินพระองค์เจ้าบารามพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรกับสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงได้กระทำ They understood Lord Balaram had killed Ramaharshan Sutta because that was actually part of his mission to remove these kind of people. เขาก็ได้รู้ว่าการสังหารที่พระเจ้าบารามทรงสังหารโรมาฮาสันเนี่ย ก็เป็นเพราะว่ามันเป็น ภารกิจหลักของพระองค์แล้วนี่จะต้องทำลายคนทำลายคนเหล่าคนทำลายคนประเภทนี้ So the sages said to Lord Balaram, they said, yeah, it was unusual the way you killed him, that you used that kusha grass to kill him. But leave it as it is, don't change anything. แล้วก็ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นการสังหารที่นแบบว่าแปลกมากที่ท่านเนี่ยใช้เพียงต้นหญ้า คุชะในการสังหารเขา แต่ว่าไม่เป็นไรท่านพระองค์ทรงได้กระทำไปแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น So the sages said, then you, you are the Supreme Lord and you desire to kill him, so don't bring him back to life again. พระองค์เนี่ยพวกรมก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงทรงปนองพระวานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์สังหารที่จะทลายเขาไปแล้วเนี่ย ก็ไม่มีความจเป็นใดที่จะต้อง But they said to Lord Balaram, remember that we gave him a blessing that he could have a long life. And So we gave him that blessing. You have to keep that blessing. So what should be done? เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพรนั้นเนี่ยเป็นพรที่เราได้มอบให้ที่พวกเราได้มอบให้กับพร้อมไปแล้วเนี่ยควรพระองค์เนี่ยควรทำให้พรนั้นเนี่ยเป็นจริงพระองค์ทรงทำทำจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไร They want the sages and brahmanas. They wanted to keep the fact that they'd given this blessing to Romaharsha and Sutta. That t h they should that that blessing should still be there, but at the same time they didn't want to bring him back to life. บอกว่าพวกพรามเนี่ยพวกนักปราชญ์เนี่ยอยากจะก็ได้ให้พรนั้นนะกับโรมาฮาชาไปแล้ว และอยากจะให้พรนั้นเนี่ยมีเกิดขึ้นจริงกับเขาแต่ก็ไม่ได้อยากให้ให้คนที่ถูกสังหารไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมา so then Lord Balaram solved the problem for them พระองเจ้าบารามก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับเขา Lord Balaram explained to them, he says, because the, the son is produced from the body of the father. So the son is the representative of the father. So Lord Balaram says that this Ugrashrava Sutta, this is Ugrashrava Sutta, he is the son of Romaharshan Sutta. So he should be given the blessing which was given to his father. เพราะฉะนั้นก็สรุปออกมาว่ามีบุคคลที่จะมาแทนโรมหาชสุตรได้ ก็คือบุคคลที่เป็นลูกชายของเขานั่นเองที่ชื่อว่าอูกรา uh, what is his name Ugrashrava Ugrashrava Sutta yes Ugrashrava Sutta We usually just say Sutta Goswami, but his proper name is Ugrashrava Sutta and he was the son of Rama Harsha. แล้วก็บุตรชายของท่านก็คืออุปราอาชาสุชานั่นเองซึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่าสุตาโกสามีนั่นเอง So Lord Balaram said, we will give all the blessings to Ugrashrava to his son, and he can take his father's position And he can continue to speak on the Puranas. แล้วทุกคนก็แล้วท่านก็ให้การแก้ไขมาว่าจะให้ลูกชายเนี่ยมารับตำแหน่งนี้แทนคุณพ่อแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ได้รับพรนี้ไปด้วยแล้วก็ได้รับตำแหน่งของบิดาแทน And Lord Balaram said to the sages, he said, you gave him a, you gave him a blessing of a long life.

ก็บอกว่าพรที่เคยให้คุณพ่อไปเนี่ยพระบิดาไปเนี่ยก็ตกมาเป็นของลูกชาย โดยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาว แล้วก็แล้วก็ได้รับพรทั้งหมดที่คุณพ่อเคยได้มาพร้อมกับมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใดๆ so then Lord Balaram asked t o s a e he said They said, all right. He said, I will give all of these blessings to the son of Romaharshan. He said, then he asked the Brahmanas, he said, do you want any other blessings? หลังจากที่ท่านให้พรกับคนนี้ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ถามกับท่านโรมหอว่าพระองค์เจ้าบรามก็ถามกับพวกาต่อว่าอยากจะได้พรอะไรอย่างอื่นไหม I said now I'm here in Naimisharanya You can ask from me anything, any trouble, any problems, tell me and I will help you. So Lord Balaram became like an ordinary Kshatriya because the Kshatriya, his duty is always to serve and to give protection to the people. พระองค์เจ้าบารามเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคาเชตริยะธรรมดาทั่วไป เพราะว่าหน้าที่ของกษัตริย์ก็คือการให้พรการให้ให้ความปกป้องคุ้มครองกับกับทุกคน And Lord Balaram told them also, he said, I don't know how I can atone, how I can make up for killing Romaharshan, but whatever you suggest, let me know, I'll be glad to do it. บอกว่าข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องทำสิ่งใด เพื่อเป็นการชดเชยในการสังหารโรมหาชาไปแต่ว่าถ้าพวกเธอจะแนะนำม่านข้าก็ยินดีที่จะทำสิ่งนี้ So the Brahmanas knew about Lord Balaram and his mission, and they suggested that he do the atonement in a manner which would be good for them. แล้วก็พระองค์เจ้าปรารามก็บอกว่าให้ให้บอกมากับสิ่งที่สิ่งที่พวกท่านคิดว่าควร แล้วก็อะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการชดเชยชดเชยกับการสูญเสียรมหาสัตว์ so then the sages told Lord Balaram that there's a very powerful demon of the name Balvala living near here แล้วก็พวกพระมบระมณะเนี่ยก็บอกว่ามันมีมารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าภาวลาเนี่ยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ And this Bhavala is the son of o v a l a and he visits the sacred places of sacrifice every fortnight on the full moon and moonless days. แล้วก็บอกว่า มารตัวนี้ มารตัวนี้เนี่ย ชื่อว่าบาวลาซึ่งเป็นบุตรของอิชวาอิลวาระแล้วก็เป็นมารที่มีพลังอำนาจมหาศาล เพราะว่าเขาเนี่ยจะเยือนอสถานที่พิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกปักในคืนเดือนเพนและคืนเดือนมืด

And they said, if you will kill this demon, that will make that will be your atonement for our benefit. So the demon comes here to our sacrificial arena and he throws all kinds of contaminated stuff, contaminated things into the arena where we perform sacrifice. ว่าสิ่งที่มารตัวนี้จะทำเนี่ยก็คือเวลาเราปฏิบัติพิธีบูชาทำพิธีบูชาเขาจะเอาสิ่งที่สิ่งสกปรกเนี่ยมามาใส่ในพิธีกองไฟของเราทำให้พิธีเนี่ยเกิดความมนทิน It's, he throws things like blood and stool and urine and wine, and he pollutes the whole place. เขาเนี่ยจะนำจะโยนสิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามาที่มันมีแบบว่าสิ่งที่เหม็นเน่าอย่างเช่นเลือดอุจจาระปัสสาวะวายเข้ามาทำให้เกิด สิ่งสกปรกขึ้นในพิธีบูชา and he and he throws these things upon he throws some these things on us also แล้วไม่เพียงแต่แค่นั้นแต่เขาจะโยนสิ่งเหล่านี้เนี่ยกับพวกเราด้วยโยนใส่พวกเราด้วย so after you kill this demon b o v a l a then you can continue to visit the holy places หลังจากที่เราบอก เราบอกถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยทรงสังหารหมู่โควละนี้ไปได้นะก็จะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้น And you should continue pilgrimage for 12 months. And in that way, you will be completely freed from any contamination. แล้ ยันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต่อไปได้เป็นสองเดือนเราก็จะไม่ได้มีการก่อกวนอะไร so this is the end of the chapter อันนี้ก็จบบทนี้นะก็จบ so next chapter we'll hear about Balaram Balva Balvala delivered and Balaram tours บทต่อไปนะคะ บทต่อไปเราก็จะฟังในส่วนที่บาลวาลหลุดพ้นแล้วก็บาลรามเนี่ยท่องเที่ยวไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอเค so we'll stop here ดังเราจะวันนี้เราจะหยุดที่นี่จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต่อกัน Are there any questions? Maybe we should just go ahead. I can't see any question, Ramash. Yes, we can continue also. Or now is 7.50, Ramash. Another 10, 15 minutes we can do. 15 minutes we can do if no questions. We finish at 8.30, yes? Okay. All right, so Lord Balaram prepared himself to meet this great demon Balval. พราะฉะนั้นพระองค์เจ้าบาลรามเนี่ยทรงเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับมารบาลบา He waited for the time when the demon usually comes to the sacred place. So just before the demon appeared, first of all, there was a great hailstorm. แล้วก็บอกว่าตอนอันดับแรกเลยเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพายุลูกเห็บรุนแรง and the whole the whole atmosphere became full of the whole the whole sky became covered with dust and there was this horrible smell in the atmosphere แล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยฝุ่น แล้วก็กาดแล้วรอบๆเนี่ยก็เต็มไปด้วย t ิ่ n g m ม n น So then the, this demon b a l v a b a l v a began to shower torrents of stool and urine and other impure things on everyone. และหลังจากนั้นเนี่ยมารบารวาเนี่ยก็เริ่มที่จะเท อุจาระปัสสาวะแล้วสิ่งสักพวกเหล่านี้เนี่ยไปทั่วพิธีบูชาเหมือนกับที่เขาทำ And then the demon himself appeared in the sacrificial arena. He appeared and he had a big trident in his hand. Uh, uh, he was huge in size and his body was black like a, it was like a big mass of carbon. เขาเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเหมือนยักษ์ แล้วก็ร่างดำของเขาเนี่ยก็มืดเหมือนเตาถ่านมหึมัง And his hair and his beard and his m u s t a c h e were all red colored like copper. ะครผมของเขาคราวของเขาหนวดแดงของเขา มันก็เหมือนเส้นทองแดง And he, because of his beard, he appeared very dangerous and fierce. พราะเคราแล้วก็นวดของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยดูน่าเกลียดน่ากลัวมาก So when Lord Balaram saw the demon, then Lord Balaram got ready to attack him. แลเมื่อพระองค์ามทรงเห็นแล้วว่ามันเป็นมารตัวนี้นพระองค์ก็ทรงพร้อมในการที่จะโจมตีเขา So Lord Balaram first of all called for his plow and club. แต่ก่อนอื่นเนี่ยพระองค์เจ้าบารามก็ทรงทำลายเขาด้วยก็ทรงเตรียมอาวุธของตัวเองก็คือที่เราเรียกว่าคันไถแล้วก็ขับพาขึ้นมา Lord Balaram's two weapons are that the plow and the club so when he called for them they immediately appeared before him พระองค์เจ้าบารามก็เรียกอาวุธประจำตัวของพระองค์มาก็คือคันไถแล้วก็ขับถา So this demon Balva, he had mystic power and he was flying in the sky. Uh, so Lord Balaram took his plow, and with the help of his plow, he dragged the demon down from the sky and brought him crashing down to earth. Uh, บารามเนี่ยก็คงทรงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีเขาโดยการใช้คันไถเนี่ยลากเขาลงมา And then Balaram took his club and he smashed the head of the demon with his club. So when Lord Balaram did this, then the head of the demon split and a lot of blood became flowing out of his head. so the demon was screaming that this demon had disturbed all the pious brahmanas but by Lord Balaram's power he had fallen to the ground and I was screaming in pain. So the demon, when he fell to the ground, it was like a great mountain had fallen on the ground. แต่เมื่อมาตัวนี้ล้มลงไปกับพื้นเนี่ยเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เนี่ยมัน

that whatever Lord Balaram tries to do, it will never be a failure. And then they they gave Lord Balaram a special bath. Just like the demigods bathe King Indra in heaven when he is when he wins a victory over the demons then they will praise Lord Indra by giving him a special victory bath so they wanted to praise Lord Balaram the same way เหมือนกับที่พระอินทร์เนี่ยบนสวรรค์จะได้รับการยอมรับจากพวก ชาวประชาชนทั้งหลายแล้วก็ส่งน้ำเขากันครั้งยิ่งใหญ่เหมือนการพวกพรามที่นี่เนี่ยก็ทำเช่นนั้นกับพระหมณ์าบาลามเช่นกัน and they they praised Lord Balaram by uh, they get they honored him by giving him very nice new clothing and ornaments and they gave him a garland of lotus flowers for victory. แล้วก็ เขาก็ถวายพวงมาลัยอันสวยงามให้กับพระองค์เจ้าวรามแล้วก็ทรงนามให้พระองค์อย่างดีในชัยกับชัยชนะในครั้งนี้ของพระองค์ And that this garland is very special. It's made from flowers which will never will wither or dry up. It, it's an eternal garland. a ล d วพวงมาลัยที่ระองคงสวใส่เนี่ยเป็นพวงมาลัยชนิดพิเศษที่ดอกไม้เนี่ย So after all of this, then Lord Balaram took permission from the Brahmanas in Naimisharanya and he went with other Brahmanas, he went to the bank of the river Koshik and he took his bath there. แลวหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าวรามก็ขอลาเหล่าพรามทั้งหลายจากป่าในมิชรัญญะแล้วก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำโคชิ And after taking bath there, then he went towards the river Sarayu, which is where Lord Ramachandra, Ayodhya, is situated. หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ทรงเดินทางต่อ ไปริมฝั่งแม่น้ำสร้ายอยู่ซึ่งเป็นที่ที่พระรองค์จะพระรามทรงปี And Lord Balaram visited the source of that river. แล้วก็พระรามก็ไปถึงแม่สายของของที่นั่นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำของที่นั่น and Lord Balaram followed along the bank of the Sarayu river and they came up to Prayag where the Ganga meets the Yamuna. And the Saraswati River also joins the Ganga with the Yamuna. But the Saraswati is underground. Now it's underground, but in Lord Balaram's time it was up on the ground. Uh, hmm. Then he also took his bath there and then he worshipped in the local temples. He worshipped in the temples of the different demigods. Uh, uh, theoวัดแถวนั้นก็มีการบูชาเหล่าเทวดาที่แตกต่างกันออกไป and he also offered oblations to the different forefathers and sages. Then he went to the ashram of the great sage Pulaha. Then he went to the rivers, the river Gandaki and Gomati. And then he took his bath in the river Vipasha. Then he came to the Soma river which is in the Bihar province. And he took his bath there and performed also Vedic rituals. Then he came to the holy city of Gaya, where there is a, a very special Vishnu temple. แล้วก็ทรงเดินมาที่อินทายะซึ่งเป็นวัดที่พิเศษมากของพระวิษณุ So according to the advice of his father, Vasudev, the father of Balaram, he offered oblations to the forefathers in this Vishnu temple. แล้วก็พระงเจ้าบาลามเนี่ยก็ส่งบูชาบัมพบรุษ Then he traveled, then he traveled to the Ganga, where the Ganga is a delta, where it's broken into many branches. And then it flows into the sea at the Bay of Bengal. Bengal? And that's that place where the Ganga flows into the sea, that's called Ganga Sagar. Uh, and there's a big festival, a big mila takes place every year in the month of January when thousands of people will go there. Just like people come every year to to uh, Kumbh Mela. a l l right. So we will stop here now. เราจะหยุดกันวันนี้บรรยายเพียงเท่านี้นะคะ แต่มีคำถามถามได้ค่ะ You will see such e x p r e s s i o n from her. Oh. a r e Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances from glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, uh, how can we separate uh, uh, compassion from sentimentality? Uh, บอกว่าเราจะเราจะแยกแยะ What is that? Compassion for who? Uh, from sentimentality. Sentimental. Oh, what do you mean? Oh, yes. Uh-huh. You think the sages uh-huh. were being compassionate, were being sentimental? Uh, yes. How can we separate? Well, you have to be guided by Shastra. Sadhu, Shastra and Guru will guide you. You cannot just be guided by your own mind, your own sentimental feelings. You have to consider everything on the basis of Shastra. So Lord Balaram considered everything in terms of facts, not just sentiment. ตรงนี้เนี่ยมาจจีก็ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในการทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นความคิดของเราเองอแต่มันมันเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้อง และเสนิงคุณมาบอกว่า ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบตัวเราได้โดยการที่เราดูว่าเรายังทำตามคำแนะนำของพระเวทอยู่หรือเปล่าหรือว่าพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ควรที่จะรับคำแนะนำ So you have to be very careful about these things. We can become very sentimental if we're, if we're not careful. Just like you could say in some ways the sages were being sentimental, but at the same time, they, were, they just wanted to see that everything was done properly because they've given a benediction So that benediction should be kept. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราจะรู้และมันอาจจะมันเป็นความอ่อนไหวของจิตใจหรือว่ามันเป็นมันเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกพราหมณ์ที่เขารู้สึกกับสิ่งที่คนที่โดนฆ่าไปเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดไปแต่อย่างใด that the sages were concerned, you know, that Lord Balaram had killed, you know, the, the sages themselves, they didn't think anything was wrong, but actually Srila Prabhupada points out in the purport, there was something wrong, that actually the sages thought that, oh, they killed a Brahmana, but Prabhupada points out in the purport, actually, he wasn't a Brahmana. that he'd gone against the Brahminical principles, that he wasn't gentle. ตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงสังหารบราหมณะได้อย่างไร แบบนี้เนี่ยก็พยายามบอก แต่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะพระพานทรงอธิบายบอกว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นบราหมณะแล้วเพราะเขาไม่มีความสุภาพ So we have to be cautious about these things when considering situations. Everything should be done guided by sadhu, shastra and guru. So Lord Balaram is the original guru. So he had decided that this person should be killed. Because if he's not killed, he will continue in the same way. เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของ ของพระองค์เจ้าวรารามว่าถ้าถ้าดูแลเขาไม่ถูกสังหาร การกระทำของเขาแบบนี้เนี่ยมันก็จะ มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คำสอนที่ไม่ดีต่อผู้อื่น So sometimes people can be very sentimental. It's very easy for us to fall into the material platform and be, feel sentimental. Oh, I feel sorry for poor Rama Maharshan. And, uh, อันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในบางครั้งเราก็บางคนเนี่ยก็มันอาจจะเกิดความอ่อนไหวของจิตใจทำให้ ทำกระทำบางสิ่งบางอย่างลงไปในตรงนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวัง Anyway you can see the sages were not sentimental because he understood they said Lord Balaram's decided to kill him leave it at that we, we don't want to change it we don't want to change do anything against the desire of the Supreme Lord ว่าเขาเขาไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวทางอารมณ์ในในกรณีนี้ที่เราเห็นได้ อันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึก ถึงแม้พระองค์เจ้าบรารามสังหารไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เรียกคนนั้นกลับคืนมาพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะทำไปแล้วเขาก็ยังยอมรับฟังกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเขาก็ยอมอ l l right. Is there any other question? No, Guru Maharaj. That, that's the only question. The, isn't that Vaishnavi got her hand up? Um, oh, oh, yes, yes, Gumaraj. I can see her now. Question Hare Krishna, Thank you, Achana Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisances all flourish to Prabhupada. Uh, pratiloma, Anuloma, which is better, Guru Maharaj? Does it make a difference? Yes, uh, it, it's better if uh, you know, if the man is higher than the woman, if the man is the, the Brahman, and he can marry, the Brahmana man can marry the woman of a lower caste, but it's not so good for a woman of higher caste to marry a man. แล้วก็บุญมาเทก็ถามว่าแล้วไอการแต่งงานที่แบบพระผู้ชายเอาวันวันนะผู้หญิงสูงกว่าวันนะผู้ชายนี้มันมันเป็นยังไงบ้างแต่นีิกรมาแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่ผู้หญิงวันนะสูง จะแต่งงานกับผู้ชายวันนาที่น้อยวันนาที่ต่ำกว่าตัวเอง But sometimes it does happen, just like you see Devayani, who was the daughter of Brihaspati, she got married to Yayati, who was a Kshatriya. และมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ได้รับการแนะนำให้แต่งงาน And so Devayani, she's the daughter of Brihaspati, she's a Brahmana's daughter, she's like, so, but, so she should really marry a Brahmana man, but Yayati, somehow she got involved with Yayati, and then Yayati had to go to her father and request her father's permission. Um, uh, Brahmana. เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะแต่งงานกับวันนะที่ต่ำกว่าเขาเนี่ยเขาก็เลยจะต้องไปขออนุญาตบิดายายาตีก่อนแล้วก็ค่อยค่อยที่จะไปแต่งงานค่ะ so so you see uh, t h e here in this case it was uh, pratiloma was pratiloma because the the uh, r o m a h a r s h a n s mother was a brahmana and father was not brahmana So that was Pratiloma. And that's, Lord Balaram considered that because it's like that, that he, he could be killed. แล้วก็ตรงในกรณีตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพระองค์ของมันมันเป็นในรูปแบบของปฏิโรมา เพราะว่าแม่ของโรมาฮาชาเนวันนาที่สูงกว่าพ่อพระฉันบารามันก็เห็นถึงโอกาสตรงนี้ว่าสามารถที่จะสังหารได้ Yeah. Mm. So there's yes, some more hands up there, I see. Komadaki Maharaji has her hand up. She has a yes. question. Yes, Guru Maharaj. Uh, Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Uh, Guru Maharaj, I was just wondering, um, when the sages, right, um, they uh, this um, protested, uh, okay, humbly suggested to, the, to Lord Balaram to um, atone for his act. Um, in um, are they actually transgressing etiquette in any way? I mean, knowing that he's the supreme Lord and Lord Balaram did not ask for an opinion, um, although they left it to him to make the decision, but nevertheless they did suggest. So is that, I mean, um, I mean, is that the appropriate thing to do actually? I was just wondering. Mm-hmm. Yes, I think it was. It's mentioned here that they wanted Lord Balaram. They understood that Lord Balaram, being the supreme personality of Godhead, he was independent and he could do as he liked. But they were concerned that uh, it, it, they don't want to create the wrong impression for ordinary people because ordinary people may think, well, Lord Balaram did this, so I could do that. So that's why they said that Lord Balaram, that you should atone for what you've done. And he did. That's, and he, Lord Balaram immediately under, ag agreed that, that he wanted to show the example for common people that if you do such a thing, then you have to atone for it. And you see that example of atonement just like Parasuram, Parasuram who had killed the Kshatriya race so many times, he also underwent great austerities and atonement. And then you see also even Indra, he killed the great devotee Vritasura, who was in the body of a demon. Indra killed him. He had to do atonement for killing that person. So yes, the, the example is there to perform atonement. It's important that people need to, they need to know that, that, that you, if you do something like this, you have to atone for it. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ว่าถ้าเกิดเรากระทำผิดไปหรือว่าแบบฆ่าใครหรือสังหารใครผิด มีตัวอย่างเรื่องราวตอนพระอินทร์กระทำผิดด้วยเช่นกันก็ถ้าเกิดว่าทำใครฆ่าใครผิดมันจะมีสิ่งที่เราต้องชดเชย หรือว่าชดใช้กับการกระทำตรงนั้น Is it all right, Komandaki? Uh, yes, very much. Thank you so much. Hari Krishna. Hari Krishna. And then Sri Devi Gorangi also has a question. Yes. Hari Krishna, Guru Maharaj, please accept humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, nowadays in Kali Yuga, so many people don't know how to respect God. They do not know how to respect Lord Krishna. They have no regard and all that. But then uh, there doesn't seem to be any kind of uh, um, uh, any kind of punishment. But is it because the Romaharshan was punished because it was a different yuga, so punishment came almost immediately for his disrespectful nature? Could you please explain, Guru Maharaj? Thank you, Hari Krishna. Yes, well, remember Ramaharshan was punished because he was in a seat of uh, responsibility, he was sitting on the Vyasasan as a representative of Vyasadeva. So he's duty bound to show the right behavior to others. His example is very important. That you take a seat like that, so on the seat of honor, then it's a great responsibility that you have to set the proper standard for others also with your behavior. So this was the problem that Rama Maharshan had set a very poor example for others. Everyone else respected Lord Balaram, but just as Rama Maharshan didn't, he thought because he's on the Vyasa that he doesn't need to do anything. So he should have, he should have known that he does have to respect the Supreme Lord, even though he's sitting on the Vyasasan. Just like you may be sitting on a Vyasasan, and if your spiritual master comes, then you should also get up and respect him. Mm. Thanks. Thank you, Guru Maharaj. Hari mm-hmm. Hare Krishna. Yes, Padmalochan Prabhu. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, is not a question, but um, I just wanted to inform yourself and the devotees that Sudha Sindhu Mataji's mother met with a very bad accident um, while she was coming down Genting Highlands. It was in a mini bus and you know, so she's critical in the hospital and she's asking for the devotees to pray for her mother. Oh. Uh, it was a mini bus, and you know, six of the passengers actually perished. They they left their body, so the mother is really critical in the hospital. So she's just left Penang and she's gone to Kuala Lumpur to see the mother. Oh my goodness! She's just you seeking all the your, your prayers and the devotees' prayers also. Yes, certainly. We'll pray for her. Thank you very much. Thank you, Prabhu. All right, so on that unfortunate note, we'll end the class here. Thank you, Archana, for translating and hosting. And thank all the devotees for participation. And pray you'll all stay safe and healthy. Please take care. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Archie.